นวดแผนไทย ไทยชื่อชวนถงอั้นหมูไทยชื่อชวนถงอั้นหมูหมอนวดอั้นหมูชื่ออั้นหมูชื่อมีบริการนวดถึงที่บ้าน有上门按摩服务有上门按摩服务 90นาที 750 บาท 90分钟750泰铢90分钟750泰铢นวดน้ำมัน油压按摩油压按摩น้ำมันนวดธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของมะพร้าว 含有椰子成分的天然按摩油，含有椰子成分的天然按摩油。นวดกดจุด穴位按摩穴位按摩นวดอะโรมา芳香按摩芳香按摩 น้ำมันหอมอโรมาหรือ น้ำมันหอมระเหยฟังเชียงจิงโยฟังเชียงจิงโยน้ำมันอโรมาที่ช่วยให้รอยจุดด่างดำดูจางลงมมปปตง้าจิ美白淡斑精油美白ง斑精油น้ำมันอโรมาที่ช่วยลดสิว 祛痘精油，祛痘精油。น้ำมันอโรมา ที่ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอย ข้างช่วยเหลาจิ้งหยข้างช่วยเหลาจิ้งหยน้ำมันอโรมาที่ช่วยลดริ้วรอยหมองคล้ำบริเวณรอบดวงตา 美目精油，美目精油บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะป้องกันผมร่วง护ู养ฝ้า护ยางฝ้าฝงทั่วูฝ้ายางฝ้าฝงทั่ว กลิ่นหอมของดอกไม้และผลไม้花香和水果香 花香和水果香มีกลิ่นหอมอะไรบ้าง芳香类型有哪些芳香类型有哪些กฤษณาเฉินเซียงินเซียงจันหอมฐานเซีงนเง ลาเวนเดอร์薰衣草薰衣草ดอกมะลิ มั่วลี่คว้ามั่วลี่ควา ดอกปีบรวนมู่สู่ควาหวนมู่สู่คว้าโรสแมรี่หมีเตี๋ยเซียงหมีเตี๋ยเซียง ดอกลิลลี่และลูกแพร่ป่ายเขอควาเขอหลีป่ายเขอควาเขอหลีหญ้าแฝกและกุหลาบชชังเกน่อ香根草和玫瑰香根草和玫瑰มะกรูดและดอกการพลู 佛手柑和丁香花。佛手柑和丁香花นวดเพื่อสุขภาพ保健按摩保健按摩ประโยชน์ของการนวด按摩的作用按摩的作用ขจัดความอ่อนล้า 消除疲劳，消除疲劳，盘腿盖斋，舒缓身心，舒缓身心。